หาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ใหญ่ ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้าง ถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดยพระอาจารย์ศรีมหาวิโร ซึ่งเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาว ตกแต่งรวดลาย ตระการตาด้วยสีทองเหลืองอาราม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง8ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโล ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออา ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่างๆ ใช้เป็นห้องประชุมบำเพ็ญบุญ ชั้นที่2เป็นห้องโถงโออาเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติลวดลายไทยวิจิตพิสดาร ชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานรูปพระนาจารย์ปราดอีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์ ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ทวิปัสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรีเคยบำเพ็ญธรรมมา ชั้นที่ 5 บันไดเวียน119 ชั้น เป็นห้องโถงรูปละคังแปดเหลี่ยม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ